Thank you. วิธีประดิษฐ์ท่ารำสำหรับเด็ก วิธีประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงนี้ ควรเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้เด็กเกิดความสนใจ มีปฏิกิริยาตอบเสียงเพลง ซึ่งสามารถแสดงออกด้วยท่ารำและเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงได้โดยอิสระ Oh. ้างนกจงกินน้ำนกจงกินน้ำแล้วิีกว้างอ่านกจงอิตมหงายตีหงายหัข้อมือักข้อมืออ่ะอ่ะจิตตรงกลานกจงบินแล้วราจงบิน ใครเป็นเป็ด เป็นเป็ดเอาตัวหอมเป็นเป็ดทำไงดีตีเป็ดแล้วนะ เออจกจงบินหน่อยน้องฟ้าบินมาอีกนิดนึงอ่าไปราจงสองตัวเจอกัน จีบปกข้างัง อานกยุงมาหลักกันแล้วป้ายตกหน้า เออเก่งมากตรงบนคิ้วตัวเองฮะแล้วตั้งวงคิ้วกันไปข้างหน้าเลยตรงบนอกลางลงมา กลางล่างอยู่ตรงสะดือใช่ไหมครับอ่หน้าผมข้างหน้าอ่ะไปนะครับ จีบคว่ำจีบคว่ำจีบไหนอ่าจีบตรงหลังตรกยงยินตรกยงยินเลย อ่าไปจีบปกข้างปกข้างนกยูงสองตัวเจอกันละอ่าจีบปกหน้านกยูงมารักกันนกยูงมันต้องมาหากันอ่าอ่าวงทีนี้วงห้ามไปเลขสี่นะครับวงบนดันไปข้างหน้าเลยค่ะดันไปข้างหน้าตัวเอง วงล่างลดลงมา วงล่าง วงล่าง ตรงไหน อ่าวงหน้า ขึ้นหน้า นั่นแหละ เก่งมาก จากนั้นครูผู้สอนจึงฝึกท่ารำอย่างง่าย ๆ ให้สอดคล้องกับบทเพลง